ในการสร้างคอมมิชชัีนเนี่ยยังไงนะครับจริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ว่าเราต้องคิดแล้วว่าเรามอบอะไรให้กับลูกค้าของเราตั้งแต่แรก look and feel tone หรือว่าจะเป็นโลโก้หรือจะเป็นโลโก้หรือว่าจะเป็นชื่อหรือเป็นวิธีการที่ออกไปให้ในในโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือให้คนมาพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มเริ่มเป็นทินของการว่า คอมมูนิตี้ของเราจะเป็นแบบไหน เราดึงพอคนข้างนอกเขาเห็นเริ่มได้รู้สึกได้ประสบกับของที่มันเเป็นตัวตนของสถานที่ที่หนึ่งปุ๊บอาจจะอาจจะเป็นลูกค้าที่แชร์ similar mindset หรือเป็นลูกค้าที่ชอบในสิ่งเดียวกันกลับเข้ามาถ้าถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบในสิ่งเดียวกันกลับเข้ามาเยอะอยู่ในสถานที่เดียวกันคอมมิชชัีนมันจะเริ่มเกิดขึ้นเองครับ การที่อันนี้อย่างแรก อย่างที่ 2ที่อยากจะทำให้มันให้มัน facilitate จุดนี้ให้มันไปได้ง่ายหรือไกลขึ้นอีกก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมง่ายๆนะครับในในหลายๆที่ที่เขาทำกันอันไม่ว่าจะเป็นมินิเกม หรือจะเป็นอีเวนต์สำหรับคนในสถานที่หรือเป็นอีเวนต์อย่างเช่น ไปกินเหล้ากันหรือว่าจะเป็นอีเวนต์แบบเบียร์ หรือว่าเป็นเป็น educational event ก็ได้หรือจะมาแชร์แนะนำตัวทุกคนใน space แล้วก็หรือว่าแชร์ว่าโอเคตอนนี้เราทำอะไรอยู่ อันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างง่าย ๆ บางอันที่สามารถทำเพื่อสร้างเพื่อหรือลด barrier ในการความเขินอาย หรือว่าทำให้คนแต่ละแต่ละที่ที่อยู่ข้างแต่ละเจ้าที่อยู่ข้างใน co-working space จะคุยกันรู้จักกันง่ายขึ้น แต่มันก็ไม่ได้มี silver bullet หรือไม่ได้มีโซลูชันเดียวในการในการทำให้คอมมูนิตีเกิด จริงๆมันขึ้นอยู่มากๆเลยกับว่าลูกค้าของเราเป็นใคร เราแบรนด์ไปไปแบบไหน เราเป็นเป็นยังไงเราไปเราอยากทาร์เก็ตเป็นกลุ่มไหน ถ้าถ้าเกิดว่าเราทำเป็น co-working space สำหรับ investment หรือว่า security trading หรือพวกพวก stock trading หรือ broker ทั้งหมด เขาอาจจะต้องการ environment ที่ always on ไฟแรงตลอดเวลาช้าไม่ได้ ต้องกินกินกระทิงแดงตลอดเวลาหรืออะไรอย่างนี้แต่มันก็จะไม่เหมือนกับ Space อีกแบบหนึ่งที่อาจจะท่านทำงานในไอทีหรือในดีไซน์จะเป็นอีกแบบหนึ่งต้องการเออเขามามี c r i t i e session ถ้าว่ารูปนี้ออกมาทำมันนี้ออกมาเนี่ยคือเราอยากได้ feedback จากหลายๆคนใน Space หรือเราทำ Product ออกมาชิ้นหนึ่งอยากจะได้ user feedback ก็ไปถามกับคนข้างใน space ได้ อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกแบบหนึ่งในการละลายพฤติกรรมนะครับ อันนี้ก็ในการสร้าง community จริง ๆ ก็ไม่ได้มีคำตอบตายตัวก็ต้องกลับไปที่ความ creative ของเจ้าของ space แต่ละทีแบ้างว่าจะทำ